อ่ะ คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่าง การนำรูปของสามเหลี่ยมคล้ายความคล้ายไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาโจทย์ อันนี้ดูจากรูปที่กำหนด จากรูปที่กำหนดกำหนด รูปสามเหลี่ยม PQR และรูปสามเหลี่ยม RST มาให้ดังรูป แล้วก็มุมที่เท่ากันก็คือมุม PQR เท่ากับมุม R เอทีสองมุมนี้เท่ากัน อันนี้เราลองมาดูอีกคู่หนึ่งก็คือมุม PRQ คือมุมนี้และมุม SRT คือมุมนี้ปรากฏว่าสองมุมนี้ก็เท่ากันอีกนะตามสมบัติที่ว่ามุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเมื่อมีเส้นตรงสองเส้นตัดกันทำให้มุมตรงข้ามเท่ากัน ในรูปสามเหลี่ยมใด ๆ มุมภายในต้องรวมกันได้ 180 เสมอ ดังนั้นถ้ามีรูปสามเหลี่ยมสองรูป มุมเท่ากันทั้งสองคู่แล้ว มุมคู่ที่สามก็จะต้องเท่ากันด้วย นั่นคือมุม QR p จะต้องเท่ากับมุม RTS จากสมบัติ ที่ว่าสามเหลี่ยมสองรูปใดๆ ถ้ามีมุมเท่ากันสามคู่ สามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้นจะต้องคล้ายกัน นั่นคือ รูปสามเหลี่ยม PQR คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม RST อันนี้ลองมาดูที่โจทย์ โจทย์ต้องการให้หาระยะทางจาก P ถึง R P ถึง R นี้ P ถึง R เนี่ย อยู่ในรูปสามเหลี่ยมของ PQR ซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็ก และอีกรูปหนึ่งที่จะใช้เปรียบเทียบติดสามเหลี่ยมคล้ายก็คือ รูปสามเหลี่ยม RST อันนี้เราลองมาดูอัตราส่วน ถ้าเราอัตราส่วนเขาบอกว่า ถ้าอยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากันอัตราส่วนย่อมเท่ากัน ตอนนี้เราใช้ที่จุด P R เป็นตัวเริ่มต้น จะเทียบกับด้านที่สมในกันก็คือด้าน R T ซึ่งยาวสิบหน่วยก็จะได้ดังนี้ และตัวที่สองสามตัวนี้ต้องเกิดมาจากรูปเล็ก เพราะจากรูป PR เราเริ่มต้นที่ PR ซึ่งเริ่มต้นที่รูปสามเหลี่ยมเล็ก คือสามเหลี่ยม PQR เมื่อมาเทียบกับสามเหลี่ยมใหญ่ RST เพราะนั้นเมื่อเท่ากับอัตราส่วนตัวต่อไป 3 ตัวนี้ต้องเกิดมาจาก รูปสามเหลี่ยม PQR และ 5 เกิดมาจากรูปสามเหลี่ยม RST ก็จะได้ PR ส่วน 10 เท่ากับ เศษ 3 ส่วน 5นำ10 คูณตลอด คูณทั้งสองข้าง ก็จะออกมาเป็น PR เท่ากับ 10คูณ10 ตรงนี้จะหมดไป ก็จะเหลือ 3คูณ10 หารด้วย 5 เท่ากับ 6 นั่นแปลว่า PR มีระยะทางเป็น 6 หน่วยอ่ตอนนี้เราลองมาดูค่าของ st st คือตัวนี้ตัวนี้จะเห็นว่า st อยู่ในรูปสามเหลี่ยม rt ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ เพราะนั้นถ้าเรานำตัว st เปรียบเทียบจะต้องไปเปรียบเทียบกับ pq ซึ่งยาว 5 หน่วย เพราะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น st หารด้วย pq อันนี้ 5 ส่วน 3 มาจากไหน เมื่อเราใช้ ตัวสามรูปสามเหลี่ยม RST เป็นตัวตั้งห้าก็ต้องเกิดจากตัวนี้ห้าแล้วก็ส่วนสามซึ่งกลายเป็นห้าส่วนสามตัวหลังนำห้าคูณทั้งสองข้าง ก็จะได้ห้าคูณห้าหารด้วยสามเท่ากับยี่สิบห้าส่วนสามหรือถ้าทำเป็นทศยมก็จะได้แปดจุดสามสามนั่นแสดงว่า จากที่โจทย์ถาม PR ก็จะได้คำตอบมาเป็น PR ยาว 6 หน่วย และ a t ยาว 8.33 หน่วย